พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน นวัตกรรมรถเข็นปรับยืนเพื่อช่วยทำกายภาพบำบัด ผู้ป่วยและผู้พิการต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยยืนในการทำกายภาพบำบัดครับ ถ้าไม่ทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลก็ต้องทำที่บ้านและต้องอาศัยคนช่วยยกยืน แต่บางบ้านไม่มีคนช่วยยกก็ต้องอาศัยเตียงปรับยืนซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้าน การพัฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกจึงเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยครับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทซีเมดเมดิคอลจำกัดภายใต้โครงการรีเสิร์ชแก็บฟัน โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับสวทช ออกแบบและพัฒนาต่อยอดรถเข็นปรับยืน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของการใช้งาน พื่อเพิ่มโอกาสในการใช้งานสำหรับผู้ป่วย ที่ไม่มีแรงแขน โดยนวัตกรรมรถเข็นคนพิการแบบปรับยืนนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ตรงจุด ช่วยผู้ป่วย ให้สามารถทำกายภาพบำบัดที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้น สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดย สวทช